ว่าบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆกราบ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับพี่เสือทล็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมทล็อตในค่ายพีจีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นน้องกระทิงกันครับ มีทุนอยู่ 3,000 บาทดูวันนี้มันจะแตกให้เราไหมเปิดมาก็ประทัดเลยผมลืมบอกผมเบ็ด80 นะครับ โอเคอ่างเปาอ่างเปาโอเค กระปุกทอง แปดร้อยว้าวอืม อะไรอ่ะ อะไรแตกไม่รู้อ่ะ ผมลืมดูเมื่อกี้พันสองผมรู้อะไรแตกมันเรียกว่าอะไรอะ ใครรู้ว่าบอกผมทีนะผมลืมอุ้ยกระปุกทองเข้าบิ๊กวินแต่ละแต่ละแต่ละแต่แต่แต่ทีอืมเมกาวิน 3,200 บาทครับไปกันต่อไปกันต่อ ท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดหนักเลย ไหนก็ใส่แมสอย่าลืมพกเจลล้างมือล้างด้วยนะครับ เป็นห่วงนะครับมาไปดูเกมกันต่อครับอืไม่ลงมาไหมไม่มา น้องกระทิงใจร้ายวันนี้เขาจะกระโดดให้หรือเปล่าเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ อนนี้หกพันสี่ร้อยสี่สิบครับตอนนี้ โอเค เพิ่มมาร้อยหกสิบบาทยังไงไออีกไออีกเกียดายมันไม่เข้าให้เลยโอ้ยหลายทีแล้วเนี่ย กระทิงใจร้ายกระทิงไม่อยากให้พี่เสือเลยโอ้โหอืมมาหน่อยสิมาให้หน่อยหกเสียหายโอเคประทัด นิดหน่อยก็เอาอะตอนนี้ ช้ส้มโอเคยังได้ยังได้โอเคแปดร้อยได้กระปุกทองมาแปดร้อยเนี่ย โอเคประทัดไปกันต่อลุยยาวครับลุยยาวลุยจนกว่ามันจะกระโดดอะผมอยากเล่น ผมอยากเล่น แล้วถ้ากระโดดให้ก็ดีนะอุ้ยมาไหม อังเปาอังเปาโอเควายเข้า มันต้องแบบนี้คูณสิบปั๊บมาครับกระดับปั๊บปั๊บ นี่ บิ๊กวินบิ๊กวิน เก้าวินแล้วไม่หยุดแค่นี้ นี่ไปต่อไปต่อซุปเปอร์เมกาวินต่อแล้ว ว้าว 8,000 บาททวนครับทุกคนใช้ได้ใช้ได้ ลิ้วลิ้วลิ้วไปอีกประทัดมาไหมคูณสิบให้ไหม มาหน่อย มาหน่อยโอ้โหคูณสิบอีกแล้ว สองรอบติดเลยอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ 2,400 บาทครับแม่ดวงมันขึ้นนะปั๊บ ปั๊บมาหน่อยเงียบเลยสองทีเงียบเลยเหรออืมอังเปาพอดีฟ้าพอแล้วพอแล้ว อแล้วพอแล้วหมื่นสี่เก้าร้อยสามสิบหกบาทพอครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผม ไปแล้วครับ สวัสดีค่ะพี่เสือแตะยับซ้อน